เล่นเพื่อความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินใจก็เท่านั้นเองเออวันนี้เรามากันที่ทุน 3,000นะครับผมเราอยากจะมาเริ่มซื้อฟีเจอร์กันเลยที่เบ็ดแรกเลยจะดีไหมพันห้าไหมสักครึ่งหนึ่งหรือจะ 2,500เหลือไว้ 500 หรือยังไงยังไงยังไงดีเอายังไงดีวะเอาซื้อสัก2,000 ก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมมาสำหรับเกมนี้นะสแกตเตอร์ 4 ตัว ไป เรามาลองเปิดวัดใจโดยการซื้อฟีเจอร์ไปก่อนเบ็ดแรกเลยไม้แรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมมามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะสเก็ตเตอร์4ตัวครับผมไม่มีตัวแถมกันมาเลย เออแปดรอบหมุนนะครับผมแล้วก็จะมีการสะสมตัวคูณนะสัญลักษณ์ตัวคูณจะลงมาอ่ะเรามาดูกันจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมนะครับผมตัวคูณ 2 ใส่เข้าไป ได้เก็บคูณ 2 ไว้นะครับผมตอนนี้แล้วก็ ออยัง ยัง อ่าเก็บคูณ2 เป็นคูณ 4คูณ 4 แต่เงียบๆนะเออมาดูกันว่าเป็นอย่างไรคูณ3 เก็บมาแล้วเป็นคูณ7คูณ7 แล้วยังไงต่อ เงียบเออคูณ 7 เก็บไปคูณ9คูณ9แล้วยังไงต่อก็เงียบ เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมมันหมุนหมุนหมุนสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ย เบิร์ดกันพอดีโอ้โหเจ้าจอร์ด พระเจ้าจอสดมันยอดมากเกเคหกสิบสี่บาท อะไรกันครับเนี่ยเบ็ดสี่สิบไม่ได้ ผมขอขยับไปจากยี่สิบเป็นหกสิบกดเองดีกว่าเนาะ อ่านั่นแหละครับผม เก็บตัวคูณไว้ยังไงต่อ เออ เอา ไปต่อ อือ คูณหกนั่นแหละครับผม สวยงาม ขอบคุณมาก เออรางวัลก้อนโตไปก่อนพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกถุยพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะ สงสัยจะต้องกดนอกว่ะคุณผู้ชมกดในไม่ได้กดนอกแล้วกันเนาะเออไม่ได้คูณสิบว่าสวย แล้วไงต่อเจขยับมาได้เจอยู่ แถวหนึ่งแถวสองยังไงเฮ้อแม่เสียอย่างเดียวนะตัวคูณมันเกะกะนะคุณผู้ชม เออแต่ยังได้สามพันซูเปอร์เมกะขู่ได้คูณคืน สวยดิคุณผู้ชมสวย เออ ได้ไข่ควงไข่ควงแล้วก็ เออ มีวายมาเคเต็มเต็ม ตอนนี้คูณ6รออยู่ นั่นแหละครับผมคูณ6นั่นแหละครับผม สวยงาม ขอบคุณมากเออขอบคุณมากต้องงั้นดูวะ มา4,007เออ ไข่ควงกับสิบมาเต็มเต็มแล้วไงต่อ เอาสองเคมา เออ สวยสแกตเตอร์มีลุ้น สแกตเตอร์มีลุ้นลุ้นลุ้นอีกสองตัวเนี่ยลุ้นเยอะไปหน่อยตอนนี้คูณแปดจัดไปสิครับผมเออ สี่พันรอบสี่ห้าพันขอญาตเพิ่มเบ็ดเลยก็แล้วกันร้อยหาสิบไปสปีดสปีดวินเนอร์ก็ต้องหมุนเทอร์โบเทอร์โบ ก็ต้องติดเทอร์โบ แล้วก็ต้องหมุนอัตโนมัติ แล้วก็ต้องจัดไป แล้วก็ต้องจัดปดก็ก็กู้มันคืออะไรครับผมครับผมมันคืออะไรครับผมครับผมมาเออยังยังเออคูณเก้าไม่ได้ใช้นะ เฮ้ย กดโทโบกดหมุนฟรีอัตโนมัติ อะไร แถวหนึ่งแถวหนึ่งขอไข่ไข่ไข่ไข่ไข่ควงให้คุณไปจบเลยเค เอาเทอร์โบออกเลยนะคุณผู้ชม ถ้าอย่างนั้นร้อยห้าสิบไม่สวยนะ เอ้ย เอามาว่ะ แล้วก็คอมโบต่อเนื่องไม่มีร้อยห้าสิบไม่สวยไปสองร้อยห้าสิบดิคุณผู้ชมแม่เรามากันห้าพันนะตอนนี้ เอ้ยห้าพันที่ไหนสามพันอีเค กำไรมาประมาณหนึ่งหมื่นอ้าสเกตเตอร์เข้าไหมลุ้นลุ้นสเกตเตอร์คุณผู้ชม นั่นแหละยุดเอ็ดถุดยอด เออ ขอบคุณมาก สวย อย่างนี้สวยคุณผู้ชม เบ็ดสองร้อยห้าสิบแปดรอบหมุน ไป จะดูซิ จะเหมือนกับที่เราซื้อตอนแรกไหม เออ สวยที่ เคแถวสองก็จดับลงมา ไม่มา เฮ้ยเก็บคูณ5ไว้ เก็บคูณ5เหลืออีก4รอบหมุน ได้10มาถุงมือแถวหนึ่งมาถุงมือแถวหนึ่งเออเอออืมออแปวโอเคเออเติมมันเติมมันไป หัวจ่าย หัวจ่ายแล้วคูณ10ไป1,875บาทครับผม โอ้โหคูณาม หมดจนได้ เฮ้ย มาดีแค่ช่วงแรกนะคุณผู้ชม กดดีๆ มีแค่ช่วงแรกนะ นั่นแหละครับผมสวย แล้ว เออ สวย แล้วเจแถว3นั่นแหละครับผม แล้วมีอีกไหมเฮ้ยคูณ6เย็ดแค่ ขอบคุณมากอือหมื่นหกคุณผู้ชม เอ้ย เริ่มเงียบว่ะ เอาวะ โอเค พอแค่นี้ดีกว่าครับผม เออซื้อแรกไม่แตก ซื้อแรกไม่แจก